ขอเหอะมามาบ่อยอ่ะเออ มันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะ เออ อยากรู้เหมือนกันนะ ฟีเจอร์มันจะเป็นยังไงนะ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 วาเงินทุนมาหมด7,697 บาทนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นเงินทุนที่เหลือจากการเล่นเกมเมื่อวานนี้นะฮะยังไม่ได้ถอนนะฮะไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนนะเกมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์วายนะ แล้วก็สกตเตอร์สัญลักษณ์ตัวกระตูนนะฮะแล้วก็ตัวอักษรสัญลักษณ์พวกนี้จะต้องสะสม5ตัวขึ้นไปนะถึงจะจ่ายเงินรางวัลให้เรานะในส่วนของฟีเจอร์นะตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราทำคอมโบได้นะกรอบสีทองที่ลงมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวายนะฮะท่านผู้ชมนะ ในส่วนของฟีเจอร์ตรงนี้สัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรียงลงลงลงมาเรียง 3 ตัวขึ้นไปนะก็จะเปลี่ยนเป็น Y ให้เรานะฮะ ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของจริงข้างในเกมมันดีกว่านะอ่ะผมขออนุญาต ใส่เป็น30บาทนะท่านผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่า ครับผม ยังไม่เปิดเทอร์โบนะท่านผู้ชมขออนุญาตจริงๆเดี๋ยวเราไปลองดูนะ ดอกนี้เคเข้ามานะ เออโอเคนะเคลงมาอีกตัวนะอีกครั้งนะ ไปครับต่อมาถึงก็ค้างเลยนะท่านผู้ชมนะ เออเมื่อวานค้างไปแล้วนะ เออดีนะไม่ต้องกดเลยนะเอาคิวลงมาดอกนี้นะท่านผู้ชม ไปครับ เดี๋ยวนี้ผมว่าผมจะซื้อฟีเจอร์ ให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะท่านผู้ชมนะ มีปะวะหรือว่าไม่มีนะ เดี๋ยวรอดูนะ ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะ ถ้ามันมียังไงขออภัยด้วยนะฮะ อ่าไม่น่ามีนะับท่านผู้ชมงั้นผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่ 50 บาท10ทีนะท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบไปเลยนะครับผมไปครับ อยากรู้เหมือนกันว่าฟีเจอร์เกมนี้มันจะเป็นไงเพราะเป็นเกมใหม่ยังไม่เคยเล่นเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดอกนี้นะฮะลงมาเซรักกรอบทองลงมา3ตัวใช่ไหม เปลี่ยนจากวายนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้โอเคลองลองไปดูกันต่อเลยฮะอันเนี่ยเปลี่ยนเป็นวายนะฮะช็อตนี้ยังไงคูณ4เข้าไปเป็น 400 บาทโอ้โหแล้วยังมีเอลงมาต่อนะฮะ แล้วยังไงดอกนี้สแกตเตอร์ลงมาไหมลงมาไหมลงมาไหมไม่ลงมาไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมแต่ช็อตนี้ได้มา402บาท นะฮะเออไปต่อครับผมอ่าเปลี่ยน กรอบทองนะเปลี่ยนเป็นวายนะฮะแต่ว่าไม่มีตัวคอมโบต่อนะ ไม่มีตัวเชื่อมก็เลยไม่ได้ต่อไปขอเปลี่ยนจากเบ็ดห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยบาทเลยใจร้อนว่ะยายใจร้อนว่ะชอบอ่ะผมชอบมากนะดูดิดูมันน่าตื่นเต้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วคูณห้าเป็นหนึ่งพันนะแล้วยังมีต่ออีกนะฮะท่านผู้ชมเออโคตรมาโคตรมาโคตรเอาไปต่อครับยังไงอ่า เอออ้ยช็อตนี้มี มีมีวายนะอ่าแต่ไม่ได้ต่อนะ ไม่มีตัวเชื่อมไปกันอีก 30 ทีเลยนะท่านผู้ชม ไปครับช็อตนี้มีวายนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนกรอบสีทองนี่เปลี่ยนเป็นวายนะฮะท่านผู้ชม เออ เนี่ยวายลงมาคิวลงมาต่อนะฮะอ้าวฟีเจอร์กรอบสีทองลงมาอย่างนี้ ยังไงคูณสี่ช็อตนี้เป็นหนึ่งร้อยสามสิบเออพูดผิดพูดถูกไงขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะลิ้นพันไปหน่อยเคต่อเลยครับเคเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้มีวายสองตัวนะฮะมีเชื่อมไหมมีต่อนะคูณสามเข้าไปช็อตนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชม แล้วยังไงฟีเจอร์โหลงมาแล้ว ดอกนี้ยังไงคูณสี่เข้าไปเอาบวกอีกสามเป็นเจ็ด โอ้ช็อตนี้ได้เงินรางวัล850 บาทนะท่านผู้ชม เออไปต่อครับผม ก็จะเป็นเกมใหม่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่ เลยมาลองเล่นดูนะ อาจจะมีการพูดผิดพูดถูกไงขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเกมไหนนะ อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะโอเคครับไปต่อ เงินยังคงตัวนะฮะท่านผู้ชมยังคงอยู่ที่เดิมประมาณเดิมนะเอออ่าช็อตนี้แต่ไม่ค่อยไหลเรื่องสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจตรงฟีเจอร์เนี่ยฮะนี่อ่ะดูดิดอกนี้ยังไงเอลงมาคูณสามก็ไปสิบห้าบาทนะเออ น่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมนะเคดอกนี้มีวายนะฮะมีตัวเชื่อไหมไม่มีนะ อ่าวายสองตัวดอกนี้ยังไงผู้หญิงคูณหนึ่งบอว่าถ้ามีคอมโบอีกก็จะคูณขึ้นไปอีกนะ แล้วช็อตนี้ฟีเจอร์ลงมาแล้ว เออ คูณสามเข้าไปหนึ่งร้อยสามสิบห้านะท่านผู้ชมนะ อุ้ย มาต่อเนื่องนะฟีเจอร์ช็อตนี้ยังไงคูณสี่เข้าไปร้อยยี่ห้าห้าร้อยบาทนะฮะ โอ้โหโคตรมันนะท่านผู้ชม เอออย่าลืมไปตำกันนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ สนุกสนุกนะฮะ เบ็ดร้อยนี่ผมว่าก็ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ไม่ได้ไม่เสียมากสักเท่าไหร่ ไปต่อกันอีกนะท่านผู้ชมนะ ไปครับอ่าฟีเจอร์เข้ามาแล้ว ยังไง ฝั่งนี้คูณสามเข้าไปสิบห้าบาท ได้สี่สิบห้าบาทเออช็อตนี้เก้าสิบห้าคูณสี่สามร้อยแปดสิบอ่าแล้วยังมีต่อคอมโบมาหลายต่อมานะฮะ คูณอีกสี่เป็นหกเนี่ยฮะ ดูดิเออ ออสนุกนะฮะท่านผู้ชมนะ ลองดูนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยแต่อยากรู้ว่าฟีไอถ้าฟีสปินเข้าแล้วฟีเจอร์จะเป็นไงแล้วดอกอีสามพันหกก็ดูเอาดีท่านผู้ชมเออขอดนี้รางวัลก้อนโตสามพันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะฮะ โอ้ยฟีเจอร์เต็มกระดานอย่างนี้ เท่าไหร่ช็อตนี้คูณ 9 3,870 อะไรยังมีต่อนะฮะ ยังไงเข้ามาไหม อยากเห็นนะโอ้โห ไม่มานะท่านผู้ชมไม่มานะฮะช็อตนี้เงินรางวัลเมกะ 3,879 บาท โอ้โหโคตรมา โอ้โห แล้วเต็มหน้ากระดานอย่างนี้อีก แล้วช็อตนี้เท่าไหร่ 500คูณ8เป็น4,000แล้วยังมีคอมโบต่อไปอีกเออโคตรเอา ตรเอา เฮ้ย ตัดเดียวเองนะท่านผู้ชมนะหมื่นแปดเข้าไปแล้ว เออ เฮ้ยอย่าไหลผ่านนี้ดิเฮ้ย ฟีเจอร์มาแล้วนะ ฟีเจอร์มาแล้วนะ ช็อตนี้ยังไงแล้วมีวายต่ออีกอ่าต่ออีก ต่อเนื่องนะคูณเป็นหกสิบฟีเจอร์ลงมาอีกแล้ว ช็อตนี้ยังไงสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูณเก้าเข้าไปเป็นอีก เงินรางวัลเป็นเท่าไหร่ 2,975 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะโหโคตรมันแล้วแป๊บเดียวเองนะฮะท่านผู้ชมฟีเจอร์เข้าโคตรดีอ่ะ เออ เนี่ยลงมาอีกแล้วนะฮะ ท่านผู้ชม ยังไงเต็มหน้ากระดานนี้307อ่า 325 คูณเท่าไหร่ไปโอ้มองไม่ทันแล้วนะฮะท่านผู้ชม คูณอีกเจ็ดห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังมีต่อนะฮะเงินมันก็โตทั้งหมดสองร้อย 200 ที่ไหนละ2,275 บาทนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยงงไปหมดนะท่านผู้ชมนะขออภัยด้วยนะครับ เออ เพิ่งเคยเล่นนะเกมนี้ครั้งแรกเลยนะครับ ขอไล่เบ็ดไปที่ 200 บ้างนะฮะท่านผู้ชม ไปกันที่ 30 หมุนนะฮะ เอ้ามาถึงก็เจอร์เข้าแบบนี้ยังไง 650คูณ5อีก 3,250 แล้วมีวายต่อนะฮะคูณไป 8 แล้วเป็น 880หืม และยังได้ลุ้นสแกตเตอร์เข้ามาอีกหรือเปล่านะ ไม่มานะคะท่านผู้ชม เออเงินรางวัลก้อนโต4,130 บาท ผมขอเข้าฟีเจอร์ฟรีสปินหนึ่งครั้งนะ เดี๋ยวผมจะผมว่าผมจะพอแหละมันมันได้มาเยอะนะท่านผู้ชมนะหมายช็อตนี้เต็มหน้ากระดานแปดห้าสิบคูณห้าเข้าไปช็อตนี้แล้วยังมีต่ออีกนะท่านผู้ชมนะ เออเอต่อมาอีก ยังไง เออ วันก้อนโต 4,540 บาท แล้วท่านผู้ชมนะโคตรเอาอ่ะแล้วยังมีฟีเจอร์โอ้โหเต็มแผงนี้ก็ คูณ7เข้าไปอีก 5,250 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหโคตรมาโคตรมาเออโคตรมา มาบ่อยจัดอะท่านผู้ชม คูณ3เข้าไปอีก 960 บาท อ่าแล้วยังมีฟีเจอร์ต่อเนื่องอีกนะท่านผู้ชมนะคูณเจ็ดเป็นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบยังไงยังไงแล้วยังได้ลุ้นฟีเจอร์อีกนะท่านผู้ชมนะมาไหมมาไหมตึกตึกตึกตึกม่ไม่มาอีกแล้วอ่ะโอ้โหมันไม่เสียวนะแต่ผมอยากลองดูนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะเออโคตรมาโคตรมา ขอเหอะ มา มาบ่อยอ่ะให้ลุ้นนะเออมันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะ เอออยากรู้เหมือนกันนะ ฟีเจอร์มันจะเป็นยังไงนะฮะเออเฮ้ยโอ้โห จริงปะเนี่ย ยังไงเออไหนขอดูหน่อยมันเป็นไงครับโอ้ยคูณหกสี่ร้อยแปดสิบบาท มาอีกแล้วนะฮะฟีเจอร์ช็อตนี้ยังไงห้าร้อยคือโอ้โหสี่พันเก้าห้าสิบบาทนะับท่านผู้ชมน่าสนใจนะฮะเอช็อตนี้โอ้โหยังไงครับ หมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะช็อตนี้ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมด5,580 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ